วันนี้เราจะเดินทางไปที่อบจปทุมธานี ซึ่งท่านนายกของชาวพี่น้องปทุมธานี จะทำโป๊ะนะครับให้กับโรงเรียนที่อบจ เดี๋ยวเราไปพบกันนะครับว่าโป๊ะนั้นนะครับจะทำการฉีดโฟมและใหญ่แค่ไหนตามผมมาครับ